ท่าไรอยูมีบ้าน อ๋อันประแจเออนี่ประแจแจ๊กกันอ๋อเดี๋ยวสิหามาไว้ใส่อยู่มันสิจะตรวจมาก่อนบอกให้รักซื้อได้หน่อยสมมติบอกว่าซื้อได้ก็ดีง่ายแล้วแบบโอ้สุดยอดเลยโอ้คุณมาคมันถือใจอะไร อ๋อ เขาแบบแก้ไขปัญหาเนาะเจอมาบนนี không bao ừ, điều đâu khánh không phải lại rồi nam chấp khánh không đó chọc là đập nóng เบอร์สิบเอ็ดอยู่กับตัวไหมเนาะมีหอยเชลล์มาเลยประกันเรา บตัวนเดี๋ยวตะลำบินมันยังม่นไหนมันดต่อผม ยังคอยร้อนขึ้นนะครับ เบอร์สิบสิบเบอร์สิบมานละเนียวปั๊มน้ำไปหนาบ้านได้เลยทั้งน้หน่วยทั้งบ้านมันเขียวเมนเมนไม่อยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเออมันบ่เย็นไปข้างในแหงเออผมเปิดมันเย็นไปข้างในเหง ขายก๋วยเตี๋ยวก็จะส่งบ้านนี้นะเน้นมันเดียวอืเราปมาทางนี้เลยมันจะมีสปริงเออโอ้ทอดน้ำจิ้มวาใส่เอา ก็บมันใส่ไฟแล้วพันมันจะยื่นประเด็นต่อเมียนนั่นเมียนอะไรแง่ออกไปข้างนอกนะสายมันเง่จากข้างในเขามากเลยเออเออมันจะมีหูเลย ừ, rồi Đó. tiếp trái tiếp trái nhau quay cả lên cho lên đừng khác nhau cái này đấy để que lo hará bien. ไปนะครับไม่พอดีมันมในต้น है क्या कलंग नहीं बना रही है คิดลบเลยสิปิดฝาลงนั่นละเอาเงาอืมเดี๋ยวเราจะเทสแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้ว อันนี้ปล่อยน้ำยามาแล้วนะครับ เบิ่งน้ำเดือมีอยังกีดขวางใบพัดบ่บ่ มีอยังล็อกใบพัดเลยเนาะเลย ทำงานแล้วนะครับปรับรุ่นปรับปรับกันสวยเลยประมาณสิบแปดกิโลนะโอ้แต่อายุสิบสี่เจ็ด นี้ก็เริ่มทำงานแล้วนะครับ ยากำลังวิ่งขึ้นนะครับ ตอนนี้ยี่ดูท่อนะ สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาติดตั้งแอร์บ้านเลขที่ 399156 นะครับ อันนี้เราแอร์มาส่งนะครับแอร์มีเดียนะครับขนาด 12,000 BTU องแล้วนะครับชุดนี้ แกะเพียดออกเพียดข้างหลัง วตัดขึ้นเห็นป่ะเพจเพจเล็กมันเออมันมีสิ่า สิบห้าเส้นสิบห้าเส้นสิบห้าเส้นขอเบียพอดี ขอแววตรงตัวบนพี่เพี่เหรอเอติดมันบ่ติดพอดีบ่มาติดดอกเพื่อสองสิบห้าเส้น นี่ ขอบนขอกันมัน ขอนีนะ เออ เพราะเพื่อนหลังนะทีนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาสอบมาถ้ามันอันนี้ไปมันผิพอดี นั่นแหละนั่นแหละ มานมันแก้ไขได้แล้วหน้านอยู่ตรงที่ไม่ได้อยู่ตรงผมไหมเวมาทางขวาเพราะว่าเอาไปไหนโอเคป่ะนะโอ้ไผมันเทมาทางขวาที่ขวานป่ะยังมาต้องขวานเลยอยากมันรวม 吃过饭。嗯。 ี๋ยวเราจะต่อเมนนะครับตัวนี้ อันนี้คือตัวแอร์นะครับ แล้วเราจะเดินท่อออกทางด้านขวา ตอนนี้เจาะรูทะลุแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่ราง แล้วก็จะเอาท่อออกมาแล้วก็จะต่อท่อ นี่คือตำแหน่งแขวนคอยร้อนนะครับ เดี๋ยวเราจะแขวนคอยร้อน คือบางดีเดียที่ดีเดียหันขาตรงไหนปุ๊บข้างหน้าเยเป็นยังกว่าหน้าจิตแถวบานข้างหน้าเนี่ยวะเป็นยังกว่า อยู่ทางนั้นนะตังจะตีไฟนะครับ fiber here 下午没 我这边。 จะแตกไปได้นั่นเข้ามาตรงขวนนะคนบ่ เออตัวมันบ่ด้แน่นไปเลย อืมนี่กินเลยคนบ่มันสีเขาวะม่ได้ต่อแห้งอยู่